เมืองนารันทาเมืองนารันทาเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาเชนคู่กับเมืองเวสาลีมานาน นามเดิมชื่อ นาลันทคาม มาตุภูมิของสองพระอรหันต์คือ พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องขวา ซ้ายของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งที่ได้สนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ ระสารีบุตร พระธรรมเสนาบดี ผู้เรืองโรดด้วยปัญญา ส่วนพระโมคคัลลานะนั้น เป็นผู้เลิศด้วยการแสดงฤทธิ์นาลันทาเป็นรมณียสถานที่พระพุทธองค์ เคยตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตรจนท่านเศรษฐีชื่อว่า ทุสปาวาริกะ ผู้ประกอบอาชีพตัดเสื้อ เกิดศรัทธาเลื่อมใสอุทิศสวนมะม่วงชั้นดี สร้างเป็นวัดถวายพระพุทธองค์ เพื่อเป็นที่พำนับขณะเสด็จจาริกแสด ดงธรรมที่นครราชกฤห์กับนครเวสาลีอีกด้วย สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองนาลันทา ประทับที่ปาวาริกกัมพวัน ณ ที่นี้ ทรงแสดงศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตตแก่ภิกษุที่ติดตามไป และทรงปรารภถึงพระสารีบุตรว่า เคยได้กล่าววาจาแสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่ง ในเราตถาคตด้วยถ้อยคำว่าทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตจะไม่มีผู้ใด มีปัญญารู้ยิ่งในพระสัมมาสัมโพธิญาณ เสมอเหมือนกับเรา ปาวาริกะเศรษฐี พระพุทธองค์ประทับที่วัดเวลุวัน กรุงราชกฤหในพรรษาที่สามเสด็จไปประทับณปาวาริกัมพวัน สวนมะม่วงของทุสปาวาริกะเศรษฐี ใกล้เมืองนาลันทา ซึ่งกล่าวกันว่า ได้แก่บริเวณโบราณสถานของเมืองนาลันทานในขณะนี้ ครั้งนั้น ปาวาริกะเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ว บังเกิดความเลื่อมใส สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกอบด้วยกุฏิที่หลีกเล้นและมนดบเป็นต้น ไว้ในอุทยานนั้น ณปาวาริกัมพวันนี้ พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า สมณะหรือพรามอื่น จะมีปัญญาเรื่องตัดสรู้เทียบเท่าพระพุทธองค์นั้น มิได้มี จักไม่มี และย่อมไม่มีในโลกนี้ พระพุทธองค์ รัสว่า เธอไม่มีเจโตปริยญาณ ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน เหตุไร เธอจึงกล้า กล่าวอาสพิวาจา คือคำประกาศว่า พระพุทธองค์เป็นเอกในโรคเช่นนี้ พระสารีบุตรกราบทูลตอบว่า ข้าพระองค์มิได้มีญาณที่สามารถจะรู้เหตุแห่งศีล สมาธิปัญญา และวิมุตติของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพระองค์มิได้มียานเครื่องกำหนดรู้พระไทย ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และแม้ในปัจจุบันได้ แต่ว่าข้าพระองค์ดำรงอยู่ใน สาวกบารมีญาณย่อมรู้จากการถือเอา โดยในที่คล้อยตามธรรม รู้ตามกระแสพระธรรมว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาในอดีตการ ที่จักมีมาในอนาคตการ แม้มีแล้วในปัจจุบันทุกพระองค์ ก็ทรงละนิวรณ์ห้า มีพระหฤทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงเจตตามความเป็นจริงแล้ว จึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดีละสาลีบุตรเพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้แก่ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา เป็นนิดด้วยว่า โมฆะบุรุษเหล่าใดที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในตถาคตโมฆะบุรุษเหล่านั้นจักละความเคลือบแคลงสงสัย เพราะได้ฟังปริยายนี้ของเธอในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในปาวาริกรรมพระวันนี้นายบ้านชื่อ อสิพันธกะบุตเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับกราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถกระทำสัตว์โลกทั้งหมดเมื่อสิ้นชีพไป ให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่ พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนนายคำไม่นีเราขอย้อนถามท่านก่อนว่า บุรุษในโลกนี้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชา มีจิตพยาบาทมีความเห็นผิด หมู่มหาชนมาประชุมกันแล้ว พึงสวดวิงวอนสรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบผู้นั้นว่าผู้นี้เมื่อสิ้นชีพไป พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งการสวดวิงวอนเพราะเหตุการสรรเสริญเพราะประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นได้หรือ ดูก่อนนายคำมณี เปรียบเหมือนบุรุษโยนหินก้อนใหญ่ ลงในห้วงน้ำลึกมหาชนแม้จะช่วยกันสวดวิงวอนประนม มือสรรเสริญรอบสระน้ำนั้น ขอให้ก้อนหินลอยขึ้นมา ก้อนหินนั้นจะพึงโผล่ขึ้น พึงลอยขึ้นได้หรือไม่ ก็บุคคลที่ประพฤติในอกุศลกรรมบทสิบนั้น เมื่อสิ้นชีพไป พึงเข้าถึงอบาย ทุกติ วินิบาตนรกเท่านั้นเกวัตสูตรเมื่อพระลนาถึงเมืองนาลันทาบ้านเกิดของอริยสงฆ์อัครสาวกสารีบุตรแล้ว เช่นนี้ จะเลยผ่านพระสูตรที่พระพุทธเจ้า ตรัสเทศนาที่นับว่าสำคัญยิ่งไม่ได้ คือเรื่องปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นคำกล่าวขวัญกันมากในยุคนั้น แม้กระทั่งยุคนี้ก็ตามชาวเมืองนาลันทาครั้งนั้น ก็เป็นแหล่งศรัทธาที่ ผู้มีปาฏิหาริย์ทั้งหลายมาแสดง เพื่อหวังประโยชน์ของตนมากมาย พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแสดงเรื่องปาฏิหาริย์ไว้เป็นแม่บทตามที่ทรงสั่งสอนเกวัตพามมาในทีฆนิกายศีลขันตวัคความว่า เมื่อพระพุทธองค์ประทับณ ป่ามะม่วงของปาวาริกะ ใกล้เมืองนาลันทา ณ ที่นั้น บุตรคฤหบดีชื่อเกวัตเข้าไปเฝ้า ขอให้ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ได้แสดง ก็มีความเลื่อมใส ในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พระองค์ไม่ได้แสดงธรรมว่า ภิกษุทั้งหลายท่านจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาว แม้ครั้งที่สอง ครั้งที่สามบุตรคฤหบดี ชื่อเกวัตก็ยืนยัน จะให้ทรงชวนภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ให้แสดงก็จะมีคนเลื่อมใส ในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้น พระผู้มีพระภาค จึงทรงชี้แจงว่าปาฏิหาริย์ที่ทรงทำให้แจ้ง ด้วยความรู้ยิ่ง ด้วยพระองค์เอง และประกาศแล้วมีอยู่สามอย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ เป็นอัศจรรย์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจ ทายใจได้เป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์สั่งสอนวงเล็บมีเหตุผลดี เป็นอัศจรรย์ทรงอธิบายวิธีแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์และตรัสสรุปในที่สุดว่าคนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่า ภิกษุที่แสดงฤทธิ์ได้นั้นเพราะมีคันธาริวิชาวงเล็บ วิชาของชาวคันธาระ อาเทศนาปาฏิหาร ดักใจทายใจของคนได้ คนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่า ภิกษุที่ดักใจทายใจได้นั้นก็เ เพราะมีมณิกาวิชา สรุปความว่าปาฏิหาริย์มี3อย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ดับใจทายใจคนอื่นได้ และ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงธรรมจนเกิดผลดี น่าอัศจรรย์พระองค์ทรงรังเกียจปาฏิหาริย์สองข้อข้างต้น ทรงสรรเสริญเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทรงห้ามสาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยไม่จำเป็น พระสูตรนี้ เล่าถึงพระรูปหนึ่ง มีฤทธิ์เหาะไปถามข้อข้องใจของตนกับเทวดาและพรหมก็ไม่มีใครแก้ข้อสงสัยได้ ท้าวมหาพรหมบอกให้มาถามพระพุทธเจ้า เท่ากับแสดงว่า ถึงมีฤทธิ์มากมายฤทธิ์ก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้คำสอนที่ถูกต้องสำคัญกว่า